ที่จะไปดูชุมชนบ้านบุซึ่งในตรงนี้บรรยากาศก็จะเห็นรถไฟ านีบางกอกน้อยจังก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมตัวนี้เป็นเจ้าพระยาเดิมนี่ก็เรียกเป็นคลองบางกอก อนนี้ก็มายืนอยู่ริมคลองประกอบน้อย ซึ่งยังเหลือโรงรถจักรของธนบุรีอยู่ คือสถานีบางกอกน้อยเดิมนะครับเนื่องจากสถานีบางกอกน้อยเนี่ยได้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ของสิริราชตอนนั้นก็ยังเหลือส่วนที่เป็นโรงไอโรงหัวรถจักรอยู่นะครับซึ่งก็ยังใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ซึ่งเราจะเข้าไปชม ลงรถจากธนบุรีเนี่ยมันก็คือสถานีประกอบน้อยเดิม ที่เรารู้จักกันในเรื่องของคู่กรรมนะครับโกบุริก็จะมีวรรณวรรณกรรมของธมยันตีนะก็สร้างชื่อเสียงให้สร้างชื่อเสียงให้กับบริเวณแถวนี้หลายคนมาเนี่ยก็จะมาตามรอยกบุรลีกันนะซึ่งขณะนี้เนี่ยบางส่วนเนี่ยทางส่วนหน้าเนี่ยที่เป็นฐานีก็ถูก ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ของสิริราชไปแล้ว แต่ส่วนหลังเนี่ยก็ยังมีโรงรถจักรธนบุรีอยู่ยังมีหัวรถจักรนะครับ แล้วก็ยังมีโรงเขาเรียกโรงซ่อมเหลืออยู่นะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นชุมชนใหญ่ก็เรียกชุมชนบางกอกน้อย ซึ่งมีเรื่องราวมากมาย เพราะว่าอยู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาตั้งแต่แรกนะครับ ต่อไปนะครับเราจะเข้าไป ที่วัดสุวรรณาราามสุวรรณารามวัดก็คือวัดทองอ่ะแล้วก็ชุมชนบ้านบุนะครับ อันนี้ก็เป็นโรงรถ จักรนะครับซ่อมรถพ่วงของธนบุรีก็อยู่แถวนี้นะครับ ก็เหมือนมักกะสันนั่นแหละโรงโรงซ่อมมักกะสันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนอันหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปครับก็เราเราเข้ามาในในซอยละนะครับ ในซอยเขาเรียกว่าบ้านบุก็อยู่ริมคลองมะกอกน้อยพอดี นะครับก็จะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ฮะสำหรับชุมชนนะเป็นหน้าเป็นตาของชุมชน คือปั้นบุแล้วก็มีวัดสุวรรณดาราลาสุวรรณาราม วัดสุวรรณารามนี่ก็คือวัดทองนะครับคำว่าวัดทองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าปรากฏขึ้นหลายแห่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นวัดที่จะเกี่ยวพันกับตระกูลของ ราชวงศ์จักรีนะครับเพราะว่าต้นตระกูลท่านเนี่ยสมเด็จพระชนากาธิบดีหรือพระชนกของรัชกาลที่หนึ่งชื่อเดิมว่าชื่อว่าทองนะครับตระกูลนี้ก็คือตระกูลทองนะฮะเพราะนั้นจะมีคำว่าทองด้วง ทองคำทองดีนะครับเพราะนั้นก็สร้างวัดก็ก็ใช้ชื่อว่าวัดทอง แต่ทีนี้ในรายการที่ส่ก็มาสร้างชื่อใหม่นะครับเป็นวัดสุวรรณาราม มีวัดสุวรรณารามมันก็จะมีภาพเขียนสีสวยงามมากนะครับ ก็จะมีเรื่องราวเชิญต่างชาติเนี่ยเข้ามาในกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นๆแล้วก็ยังมีประเพณีนะครับ แก้บนด้วยการขี่ผ้าขม้านะครับที่วัดสุวรรณารามเนี่ยตอนนี้เรามาที่บ้านขันลงหินบ้านบุนะครับ ซึ่งกระทำขันลงหินน่าจะเหลืออยู่แห่งเดียวนะครับ ซึ่งทายาทรุ่นเก่า ของคนรุ่นเก่าคือคุณเจียมแสงจัดจาเนี่ยก็ได้สืบต่อมานะครับ ก็เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับ เพราะว่าเขายังรักษาอะไรไว้ได้บ้าง ตอนนี้กำลังตีตีขันนะครับตีขัน ขันลงหินนะครับจากการสืบทอดต่อจากช่างสมัยอยุธยาซึ่งก็อพยพมาอยู่ที่กรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ใช้ที่แห่งนี้เนี่ยก็จะมีการสร้างนะครับ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนตีเป็นขันนะครับ อันนี้ก็ขั้นตอนหลอมหลอมหลอมให้เป็นขึ้นลูก อันนี้อันนี้หลอมหลอมขึ้นรูปเป็นเป็นขันเพื่อพี่จะไปตี ไปตีแล้วก็ออกลายนะ มีขั้นตอนออกลายที่สังเกตที่น่าสังเกตคือว่าไฟเนี่ย เราเขาจะใช้ถ่านไม่ใช่ใช้ไม่ใช่ใช้แก๊สนะครับ ก็จะใช้ถ่านเนี่ยก็จะใช้แบบเดิมวิธีทำก็แบบโบราณเลยนะครับ เป็นเบ้าสำหรับเอาโลหะเข้าไปหลอมที่เขาหลอมอก็เป็นใช้วัสดุที่เราหาได้จากแผ่นดินในของคนโบราณนะครับเป็นเบ้าหลอม จะสองปีสองร้อยปีสอง้อยที่จริงมันสืบมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอยุธยาใช่ครับใช่ถ้าสืบมาครับ่ที่แถวแถวแถวชุมชนเนี่ยนะฮะใกล้ๆก็นต่อต่อกันมาก็ยังใช้วิธีการแบบเดิมยังใช้วิธีการแบบเดิมก็ใช้มอเตอร์แล้วใช้พัฒนามอเตอร์มาช่วยแรงหน่อยเ้ดึงเดึงดึง ดึงให้มันกลมอ่าเดี๋ยวนี้มีมอเตอร์มาช่วย ไอ้นี่มันไอ้นี่มันจะต้องเผาไฟถ่าน แล้วก็เอาไอ้พวกโลหะมาแบบศึกษาเรียนวิชาไหมคะมีพวกนักเรียนเขามาเขาเรียนจบแล้วเขาก็ไป เขาแวะเข้ามาคุยกับคุณลุง่ที่ลุงสำรวยน้อยจำเนียนน้อยจำเนียนนะครับซึ่งก็อายุก็80 ละ 80แปดสิบพอดี80พอดีนะครับก็ทำงานทำมาตั้ง่อนารลงลมยังมทำมาขั้นตอนที่ผมมานะรว่าแผ่ทองเขา ช้าก็มาติดเตาให้ในช่างก็เขาก็มานั่งฝังเบ้าฝังทองลงมาในเตาครับ ชุมชนนี้นะอยู่กันมานานมากแล้วตั้งแต่กรุงศรียาเริ่มอพยพกันเข้ามา กลุ่มชนกลุ่มแรกกลุ่มนี้ก็คือมาจากนู่นจากศรีญยาได้แหละใช่ไหมฮะมาแล้วก็ก็ไอขันลงหินอันเนี้ยก็เริ่มต้นจากที่นู่นอยู่แล้ว แล้วเราก็ทำทำกันมาเมื่อก่อนทั้งหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเลย ทำขันโลหินกันทั้งหมดเลยนะฮะก็ทำอยู่ก็นับร่วมจะร่วมร้อยปีบางที่เราทำมาอยู่ที่นี่ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ช่วงมาระยะหลังก็มันมีการเปลี่ยนแปลงกันทั้งสภาวะเศรษฐกิจเลยก็ตามอ่ะนะฮะก็บางบางรายก็ต้อง ยกเลิกกันไปหรือว่าเปลี่ยนแปลงกันไปเป็นอย่างอื่น ที่อย่างอันเนี้ยของคุณพ่อแม่ซึ่งทำกันมาเป็นรุ่นที่สี่ครับเป็นรุ่นที่สี่แล้วต้นตระกูลนะครับว่า่ฮะคืออันนั้นคุณแม่คือคุณเจียมแสงสัจจาครับเนี่ยนะฮะเป็นเป็นอันนั้นมาเป็นรุ่นที่สามและปมาตอนนี้ก็เป็นลูกๆของคุณเจียม แสงสัจจามาเป็นรุ่นที่สี่ วัดที่ผมยืนอยู่นี่นะครับจะเป็นวัดวัดสุวรรณารามหรือวัดทองนะครับ ก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีที่เรารู้จักกันดีคือชุมชนบ้านบุบุขันลงหินนะครับ แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็จะมีคณะโขนของวัดสุวรรณารามด้วยนะครับวันนี้ก็คณะจากศิลปกรนาฏศิลป์ก็มาสาธิตการแสดงละครการไล่ลำการฝึกนะให้ดู จากผู้ที่เข้ามาในงานวันพิจารณ์ไทยนะครับวัดสุวรรณารามเนี่ยมีภาพกิจกรรมฝาผนังเนี่ยงดงามมากจะมีภาพเกี่ยวกับชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นะครับ แล้วก็ยังมีพิธีสำคัญ ซึ่งมีหนึ่งเดียวในวัดนี้คือการแก้บนด้วยพิธีวิ่งวิ่งผ้าขม้านะครับใครเจ็บป่วยไข้หรือจะมาขออะไรก็มาบนกับหลวงพ่อที่นี่ ครับสำหรับภาคกิจกรรมฝาผนังในวิโอดของวัดสุวรรณาราามเนี่ยเป็นภาพของทศชาตินะครับ คือว่าทศชาติคือบารมีทศบารมีนะครับจะมีเรื่องสุวรรณสามเรื่องพระมหาชนกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในส่วนล่างของภาพเนี่ยมันจะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งก็จะมองเห็นเช่นการคลอดลูก การสู้รบการอยู่ยาม ซึ่งก็จะแทรกไว้แต่ตอนส่วนล่างเขาเรียกว่าเป็นตัวกากของของเรื่อง แต่เส้นเรื่องเดิมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องทศชาติเป็นส่วนใหญ่ ก็จะสอดแทรกวัฒนธรรมประเพณีของกษัตริย์เข้าไปด้วย และส่วนบนสุดก็จะเป็นเทพชุมนุมนะครับ แล้วก็จะมีบานกระจกสีประกอบนะครับ วัดนี้ก็ถือว่าภายในโบสถ์เนี่ยเป็นการวาดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับ เพราะว่า ด้านหลังของพระพุทธรูปนะเราจะเห็นได้ว่าเป็นรูปของวิมาน แล้วก็เอาใช้ปางพระเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงในวันเทโวนะฮะ ซึ่งก็เป็นประเพณีสำคัญของชุมชนด้วยครับ